เราจะไปแก่งคุดคูกันนะครับ จากเชียงคาน ปั๊มปตท ปั๊มปตท เชียงคานไปแก่งคุดคูนะครับ วันนี้เป็นวันปีใหม่ครับ เป็นวันแรกของปี2565เทียงคานคนจะแน่นครับแน่นมากครับ ตอนนี้เราไปแก่งคุดคูกันครับ ที่ว่าการอำเภอเชียงคานนะครับ สถานีตำรวจอุธรอำเภอเชียงคาน Yeah. Mm. งแล้วนะครับ แก่งกุดคูแก่งกุดคูนะครับที่นี่